วันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมอ่แมวนารกหรือว่าลักกี้เนโกของสังการพิจิกันเองครับผม เอ้ยมาถึงมันก็เต็มกราฟเลยแล้วเนี่ยมาเล่นใบมาดีนะก่อนหนึ่งก่อนแรกเลยนะเพื่อนก็อย่าลืมนะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจผมกันเหมือนเดิมด้วยนะครับจัดไป ผมว่าวันนี้ทรงน่าจะมาดีอยู่ เมื่อกี้ทรงมาดี แต่เริ่มแล้วนะ วันนี้น่าจะแตกละมั้ง ลองลุ้นไปด้วยกันนะครับนะไม่รู้ว่าจะแตกหรือว่าจะแง่วหรือว่าจะอะไรลองดูลองดู เรียบร้อยหมดไปแล้ว 10 สปินแรกนะไปจัดฟีเจอร์กันเลยละกันนะครับ ผมไม่รอช้านะเพื่อนเชื่อมาหัวสเกตเตอร์ 5 ตัวสุดด้วย12 สปินจุก ๆ มา ขอแจมแจมนะสเก็ตเตอร์ลักกี้ไนโกขอแจมแจมนะเพื่อนนะเออสาลายมังนิดสวยงามถือว่าเปิดมาได้ดีครับผมคูณ 6 นะเอาวาเอาวาวาทรงมาดีอยู่นะมัอนะ ไม่เอาทรงแบบเก็บแต่ตัวคูณแล้วไม่แตกนะมันเข็ดเข็ดละหลายรอบละไอ้ลักกี้ไนโกเนี่ย มึงชอบมาทรงแบบเก็บตัวคูณ แล้วไม่แตกให้ผมนะมันตลอดหรือเรามีขอดีๆนะเพื่อนนะ ยาวไป ยาวไปถือไปตั้งเจ็ดร้อยกว่าบาทเพียงแต่ร้อยเดียวเอง ยาวไปโอ้ชิบหายแล้วงเก็บแต่ตัวคูณมาอีกแล้วเพื่อนทรงเก็บแต่ตัวคูณมาเออเคด่วนวันนี้คูณ16หมักก็ให้ไปได้อยู่อ่ะ64บาทก็ยังดี ดีกว่าไม่ได้เลยสาหร่ายไหมสาหร่าย โอ้สาหร่ายไหมครับาแต่พัดเข้าแทนจังหวะนี้ว่าช่องสองมาก็ไหลสาหร่ายต่อดิครับรอแล้วคูณ18 หมักก็ให้ไปเออสวยงามผมเนี่ยอะไรที่กูต้องการนำมาถือว่าเริ่มมาไหลได้ด้วยดีโอ้โหสิบมาเต็มกราไปอีกดอกหนึ่งก็ผลไปยังไงกันต่อ ไปยังกันต่อดีคูยี่ไปแล้วนะรางวัลก้อนใหญ่ก็โตก้อนแรกของวันมาแล้วนะครับ ผมจังหวะนี้นะไม่กลับไป3สิบอบาทเช็ดเค มาดีนะครับได้ทำเป็นเล่นไป จัดมาจัดมาเออเคด้วยหูขึ้นกราบไปต่อในคูณ28 7K ตัวคูณโคตรโหดว่ะ ตัวคูณมันเริ่มโหดแล้วเว้ย ใกล้จะได้กำไรแล้วมันใกล้จะได้กำไรแล้วนะผม ตามทุนทันละซื้อไว้เจ็ดร้อยตอนนี้แต่หกร้อยกว่าบาทละขออีกสักดอกสองดอกมาโอ้คูณสามสิบสองแล้เนี่ยเอาหน่อยเว้ยคูณสามสิบสองแล้วเนี่ยเออเคด้วยมาดอกนี้คูณสามสิบสี่หมับพ่อให้ไปเอาเรือเฮ้ยกำไรแล้วเนี่ยซื้อไปเจ็ดร้อยห้าสิบใช่ป่ะตอนนี้เจ็ดร้อยหกสิบแล้วกำไรสิบบาทแล้วกำไรสิบบาทแล้ว ขออีกดอกหนึ่งมาขอแตะอีกสักดอกหนึ่งก็ยังดีนะครับผมนะ ว่ายังไงดีจะเป็นสุดท้าย แตกไหม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 รอบนี้ขอจำแจมนะ เมื่อกี้ถือว่ามาดีอยู่ รอบนี้ขอดีกว่าเดิมได้ไหมสาวไรเข้าดีป่ะ ยังไงกันต่อดี เอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยเอออย่างนี้ไม่ใช่แล้ว เออสาลายมาอีกดอกเนี่ยคูณสิบาทาะให้ไปดอกนี้สองร้อยกว่าบาทเช็ดเที่ยวแล้วไหลต่อไปอีกครึ่งกราบเอาวาวา ทรงมันเริ่มมาดีแล้วเคด้วยไหมเคด้วยบุญมาได้เคด้วยหน่อยโอ้โหสบายสบายได้อยู่ก็ยังขึ้นกราไปอยู่นะก็ยังขึ้นกราไปอยู่ถือว่ามาแจ่มมาตรงอยู่นะครับ โอ้โหคุณขี่มาควายไปอีกดอกหนึ่งเช็ดเคดูมันไหลดีมันไหลโหดเกิน เอ้ยแล้วหูแล้วฟีเนฟีเอาสเกเตอร์สี่ตัว เช็ดเคฟีเนฟีเข้าเงินจัดไปอีกสิบสปินจุกๆครับผมมาดิแล้วก้อนไหนก้อนโตด้วยไงแล้วก้อนไหนก้อนโตด้วยไงแล้วก็ฟีเนฟีกับโหซุปเป็นไก่ไปห้าร้อยสี่สิบห้าบาทนะแล้วก็ฟีเนฟีต่อไปเลยจุกๆไปเลยครับผมมา ขอโหดโหดขอโหดโหดส่งเก็บแต่ตัวคูณมาอีกแล้วมั้งเนี่ยสิบกว่าสปินมึงจะไม่แตกเลยมันก็เกินไปนะสิบกว่าสปินมึงจะเก็บแต่ตัวคูณแล้วไม่แตกให้กูเลยมันก็เกินไปโอ้โหมันประชดผมโบเนี่ย โอ้โหเอาหน่อยว่าเออเนี่ยคูณ 36 ไปมาพอยดอกนี้โอ้โห นี่ขนาดแตกเบาแล้วเซลมอนมาดอกนี้ดอกใหญ่แน่นอนนะเช็ดเท่แต่มันคูณ30ต่อไปดอกนี้รู้เรื่องก้อนโคตรใหญ่โคตรโตแน่นอนนะครับผมมาดิซูเปอร์เมกะไป954 บาทนะมื่อนะเือมันต้องอย่างนี้ดีวะขออีกหน่อยมาโหตัวคูณไปคูณ 40กว่าแล้วน่าจะแตกยากแล้วผมว่าคูณเยอะขนาดนี้มันจะแตกยากแน่นอนนะครับนะตามสเต็ปอะ เฮ้ยฟีนฟีอีกรอบนึงอ่ะกูถามจริงได้ไหมเนี่ยดูดิโอ้โหไม่ได้นะมันเกือบอยู่เกือบอยู่ ถ้าฟีนฟีอีกรอบนี่คือหมุนแบบสามสิบรอบเลยนะเฮ้ยคูณห้าสิบแล้วมันขออีกดอกนึงได้ไหมฮะขอสักดอกนึงได้ดอกดอกเล็กดอกใหญ่ก็ได้มาคูณห้าสิบมันก็ต้องแพงบ้างแหละจริงโอ้โหคูณห้าสิบสี่คูณไปครึ่งร้อยแล้วนะเพื่อนจังวันี้โอ้โหเท่ด้วยว่ะเออเนี่ยดูดอกเลยยังแต่สามร้อยกว่าบาทเอาดิ เช็ดเคแล้วดูมันไหลดิครับ ก็มาดี เออ มันต้องอย่างนี้ดิวะก้อนใหญ่ก้อนโตไปก้อนหนึ่งครับ ผมจังหวะนี้นะเช็ดเคแม่งมาดีจริงว่ะ 432 บาท นะ ว่ายังไงกันต่อดีอีก 2 สปินสุดท้ายเท่านั้นไกลจะหมดก๊อกกันแล้วนะ ไวจัดเลยอะสปินสุดท้ายแล้วเมื่อคูณ58 ว่าไง ขออีกดอกหนึ่งได้ไหมขอดอกแรมๆอีกดอกหนึ่งมา โอ้โห หมดกอกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ผม แตกไปทั้งหมดเท่าไหร่นะ2,075 บาทเจ็ดขี้กำไร เน้นๆเลยนะไหนลองแบบขำๆกันหน่อยแล้วกันนะเบ็ดยี่สิบมาขำๆกันทักสิบสปินมา ลองดูลองดูโอ้โหสาลายมาเต็มกราวันนี้สาลายมันเข้าดีเนี่ยเข้าปั้นเนี่ยเข้าปั้นห่อสาลายเนี่ย เข้าดีจับเลย เอาเรื่องเอาเรื่องถือว่าเอาเรื่องอยู่ไหนลองเบ็ดหนักๆกันแบบหนักๆเลยแล้วกันนะเบ็ดเอาหกสิบอะขำๆหน่อยขำๆสักสปินสองสปินโอ้ยขึ้นกราฟอยู่เนี่ยเบ็ดหกสิบเอาเรื่องว่ะ ันแตกดีแล้วเนี่ยเพื่อนๆกี้ในกบมาจัดเลยวันนี้ส่งท้ายส่งท้ายสักดอกหนึ่งเบ็ดยี่ดีเบ็ดยี่ด้านเบ็ดยี่มาส่งท้ายสักดอกหนึ่งขำหมัไป ไม่รู้แตกอีกไหมโอ้โหแต่ผมว่าเน็ตผมมันเริ่มไม่ค่อยดีละผมว่าน่าจะต้องพักแล้วนะเมื่อนะ